สวัสดีครับ ผมเอกราชแก้วเขียวจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ ในบทเรียนตอนนี้นะครับ เราจะพูดถึงบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการนะครับ เรามาดูว่านะครับวัตถุประสงค์ของบทเรียนเนี่ยมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างนะครับ เรื่องที่ 1นนะครับ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษานะครับ และแนวทางการผลิตบัณฑิตของประเทศนะครับ ในหัวข้อนี้นะครับ ผู้เรียนจะได้ทราบเกี่ยวกับนะครับ learning outcome นะครับหรือว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับบัณฑิต หรือผู้สำเร็จการศึกษานะครับ และทราบถึงแนวทางนะครับในการผลิตบัณฑิตของประเทศนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นะครับ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศหรือว่า Thailand 4.0 นะครับผู้เรียนจะได้ทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในยุคที่ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ที่เป็นนโยบายที่จะกำลังขับเคลื่อนหรือปฏิรูปประเทศในตอนนี้นะครับในเรื่องที่3นะครับมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ที่สถานประกอบการและประเทศชาติที่ต้องการ ในเนื้อหาเราจะกล่าวไปถึงประเภทของสถานประกอบการนะครับหน่วยงานสถานประกอบการต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถจะเลือกไปปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือไปในช่วงของสาหกิจศึกษานะครับ ประการที่ 4 นะครับ เรามุ่งหวังให้ผู้เรียนนะครับสามารถระบุวิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมและสถานการณ์ต้องการได้ครับ ขอให้ผู้เรียนนะครับมีความตั้งใจและก็สนุกกับบทเรียนนะครับ เพราะว่าเนื้อหานี้จะสามารถจะนำไปใช้ในการสมัครงาน และการปฏิบัติงานจริงของตนได้ในอนาคตครับ